ดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ลูกปืนหลวมนะครับนะครับ ลูกปืนเบ้าลูกปืนหลวม ปกติแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนดุมใหม่นะครับ เปลี่ยนดุมใหม่แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนซีลวดใหม่ถูกไหม เปลี่ยนซีลวดซีลวดใหม่ แล้วก็มาขึ้นล้อใหม่อะไรใหม่ แต่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการประหยัดงบ ลูกปืนหลวมเนี่ยให้เราเอาตัดฝากับของเบียร์นะครับ นะฝากระเป๋าเบียร์ตัดตัดนะครับ ให้มันให้มันใหญ่กว่าตัวลูกปืนนิดนึงแล้วก็ลองเอามาโค้งใส่กันดูครับ แล้วก็มาตัดออกตัดออก เป็นแบบนี้ แล้วทีนี้ให้เราทำการ บาดตรงนี้ครับ บาดเพื่อ เวลานักเรียนใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องตีโค้งใช่ไหมครับครับปากออกเราหัก ออกมาก่อนก็ได้ครับออกมาก่อน อันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ เวลาเราขึ้นล้อเวลาลูกค้าเอามา เอาใส่ ครับน้องลงปืนใส่เข้าไปนะแล้วก็ต่อลงไป แล้วก็พับลงไป นะครับแน่นเห็นไหม แค่นี้ทีนี้จะหักออกก็ได้นะครับ ออกได้ใช่ไหมอ่า หักออกได้ นะครับ หักออกไว ค่เนี้ยครับเสร็จแล้ว้ถ้ายังหลวมอยู่ใช้สองชั้นได้ไหมอาจารย์ถ้าหลวมอยู่ก็ใช้กระป๋องเบียร์สองชั้นใช้สังกะสีก็ได้ครับ สังกะสีมันจะหนากว่าหน่อยใช่ไหมแต่มันจะหนากว่าหน่อยเนี่ยฝากระป๋องเบียร์ อ๋อ ถ้ามันถ้ามันเยอะก็ใช้ใช่ครับผมแต่เราต้องบากก่อนนะครับ บากก่อนบากก่อนใส่แล้วก็พับๆลงแล้วก็เอาลูกปืนตอกเข้าไปอันเนี้ยเราก็ขึ้นล้อได้เลยไม่ต้องเสียตังค์เสียตังค์ก็้ได้ครับถึงครับ